หลเงี่เลยว่ะขอบคุณครับผมอกสักรอบ Hello.

Don't walk all along, you're in the heart, you're in the heart จยามหากินพ่อแม่อย่าทิ้งอย่ามาจิ้ใจยามย่้มนย่าใจถ้าทำจะได้ไม่ออกเบาช้าเลยถาเปิดก็เปิดจะแดงเาวยาใช่เรามีจะมาว่ารักมาเล่าให้เธอรักกันมีคู่หรือยังตะวันหรือที่บ้านมีคนหลอกอาตาตาพี่นี่จะตามไม่ตามไม่พอหัวมันจะตัดตอนที่นี้ก็นอนต้องอีกทแตายตายตายคราวนี้จะได้ต้องตายแน่ใครจะเยอะจะแรงจะเยอะจะเยอะได้แค่มอา Oh, man. ก็เราใจทำงานมีผู้เรียนตะวันเดินชีวะอยู่ที่ตลอดตามตามตามไม่ดิ้งจะตามจะตามไม่พอตัวมันจะต้องต่อตัวนี้เลยน้องต้องมีตัวแทนตายตายตายสนิทสลายจะตายแน่แน่ใครจะเดินจะแรงจะเงินจะเงินได้แค่มองตา

เอาไว้ทำว่าเธอจะเชื่อยากจะลงเอาไว้พวกคนเรียนคนงามของทหารันไทยมาเปเธอมาเคียงจะยกมานอนเตียงมีผมอกู่ cái vụ ngày thường He gonna cook that over Ele vai